วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ จะมาตอบปัญหาลูกที่ลูกค้าชอบถามบ่อยๆนะคะ เกี่ยวกับไมค์คาราโอเกะนะคะก็มีเรียบเรียงมาได้ประมาณสิบกว่าข้อนะคะ คือเราคุยกับลูกค้าทุกวันนะคะก็จะรู้ว่าลูกค้าจะถามคำถามเดิมโอเค ก็มาตอบทีเดียวเลยนะคะ ข้อหนึ่งเนี่ยส่วนลูกค้าจะถามว่าของแท้หรือเปล่านะคะอันนี้เราขอยืนยันนะคะว่า ทางร้าน Happy Life w i l e t Karaoke เนี่ยเราเป็นเจ้าเดียวนะคะเจ้าเดียวที่ขายของแท้ในเมืองไทยแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตยังไม่ไม่รู้นะคะ ว่าจะมีเจ้าอื่นไหมแต่ว่าณตอนนี้คือเราขายแค่เจ้าเดียวนะคะเพราะว่าราคาของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วนะคะโอเคแล้วข้อ ข้อสองนะคะ เมืองจีนเป็นผู้ผลิตหรือเปล่าเซินเจิ้นใช่ไหมเป็นผู้ผลิตผลิตที่เซินเจิ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่า ไม้ตัวนี้เนี่ยบังเอิญเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนครูนะคะจากเมืองจีนนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ต้องผลิตที่เมืองจีนนะคะเพราะว่าออฟฟิศแล้วก็โรงงานเขาอยู่ที่เมืองจีนนะคะโรงงานเขาก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะใหญ่โตมากนะคะ ถ้าเราดูในโปรชัวร์เขานะคะและอย่างคือบริษัทนี้เนี่ยเขาส่งขายทั่วโลกนะคะขายทั้งที่อเมซอนด้วยนะคะ ก็คืออเมริกา แล้วก็จะมียุโรปนะคะ แล้วก็จะมีญี่ปุ่น ไต้หวันนะคะฮ่องกงอะไรหลายที่นะคะถ้าเกิดว่าเราเราไปเสิร์ชดูทางนี้เราเราจะเห็นนะคะส่วนข้อ3เนี่ยลูกค้าจะถามว่าแล้วทำไมเห็นที่อื่นขายกัน 300 400คะอันนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะ ราคาของแท้นะไม่มี 300 400 นะคะ อันนั้นมีแต่ของก๊อปปี้แล้วก็ของออลอกเลียนแบบนะคะซึ่งคุณภาพก็ แล้วแต่ดวงนะคะ อันนี้บอกตามตรงนะคะและอีอย่างคือ ไมค์เขาเสียงไม่ดูดเสียงนะคะนะของแท้มันต่างกัน เพราะว่าวัสดุที่เขาใช้มันจะต่างกันนะ ถ้าใครเคยดูตัวงานของตัวของแท้จะรู้เลยว่าเออ มันก็ราคานี้แหละนะคะโอเค แล้วก็มาคืออไม่เสียงดังไหมนะคะ อันนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่เนี่ย ทั้งปัญหาที่ว่าดูดเสียงกับเสียงดังไหมเนี่ยมันเป็นเทคนิคของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะเพราะเขาเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นอ่ะ โดยการเอาลำโพงมาอยู่กับตัวไม้ ซึ่งปกตินะถ้าไม้อยู่กับลำโพงใช่ไหมคะ จะมีเสียงหอนชัวนะคะแต่ไม้ของเขาคือเขาสามารถที่จะขจัดปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็เลยทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะบนโลกนี้นะคะ ค่ะ ส่วนขนาดของลำโพงดังมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวไม้นะคะ อย่างเช่นว่าถ้าลำโพง 3 วัตต์เนี่ยรุ่นแรกที่เขาทำได้ก็คือจะเป็นลำโพง 3 วัตต์นะคะสวัตต์หตัว อย่างเช่นพวก K068 นะคะรุ่นนั้นก็คือเวลาร้องเพลงนะคะก็คือถ้าเราร้องอยู่ในห้องแบบนี้ค่ะห้องห้องปิดนะคะโอเคอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็รุ่นที่ 2 จะเป็น Q7 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 3 วัตต์2ตัวนะคะก็จะดังกว่าเอ่อ K068 นะคะแต่พอรุ่นที่3เนี่ยเขามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ ก็จะลำโพง 5 วัตต์2ตัวนะคะลำโพง 5 วัตต์นี่คือถือว่าดังมากนะคะถ้าเราใช้ในห้องนะคะเพราะนี่เป็นไมค์ส่วนตัวนะอย่าลืมนะคะคำว่าดังนี่ดังขนาดไหนนะ ถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงที่ชั้นหนึ่งนะคะที่เราเทกันในออฟฟิศนะคะชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าชั้นสามจะได้ยินนะคะแต่ ถ้าเป็นพวก Q7 เนี่ยสามวัตต์สองตัวเนี่ย ก็ร้องกันที่ชั้นหนึ่งก็จะได้ยินถึงชั้นสองนะคะโอเค แล้วก็จะมีอีก ถ้าเกิดว่าเราดูลำโพงที่เป็น 5 วัตต์2ตัว ก็จะดังประมาณนี้นะ คือถ้าเกิดว่าเราใช้ศัพท์เทคนิคก็จะเป็นว่าดัง 115 เดซิเบลนะคะ ตามกฎหมายเนี่ยเสียงแตรเนี่ยเขาจะไม่ให้ดังเกิน 80 เดซิเบลนะคะ แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ T08 นะคะที่ไม่จะแยกกับตัวลำโพงนะรุ่นนั้นเนี่ยโหดัง 10 20 วัตต์เลยนะคะเพราะก็จะมี 10 วัตต์2ตัวสองข้างให้นะคะรุ่นนั้นรุ่นนั้นถือว่าดังมากนะคะโอเค ข้อ5นะคะว่าแบตเตอรี่นะ่ะชาร์จกี่ชั่วโมงนะคะถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะคะแบตเตอรี่ของไมโครโฟนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบลิเธียมนะคะก็เหมือนกับมือถือเรานะคะอย่างเช่นเนี่ยมือถือเรานะคะเราก็รีชาร์จได้ตลอดนะคะก็คือชาร์จเรื่อยๆ นะ เพราะเห็นเขาเคยเขียนในคู่มือว่ามากกว่า1,000ครั้งนะคะ เวลาชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเนะก็พูดโดยรวมเลยนะคะ เพราะมันจะต่างกันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็3-5 ชั่วโมงนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ด้วยนะคะ แล้วใช้งานได้ครั้งละ 6-8 ชั่วโมงนะคะในคู่มือจะมีบอกนะคะโอเค6-8 ชั่วโมงคือหมายถึงว่าเราร้องต่อเนื่องเลยนะคะ6-8นะถ้าเกิดว่าเราร้องไป5เพลงหยุด5เพลงหยุดเนี้ยอาทิตย์หนึ่งก็ชาร์จแค่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นชาร์จแบตเตอรี่ยังไงนะคะ โอเคพอดีในกล่องไมโครโฟนเนี่ยเราจะมีสายให้กับ 2 เส้นนะฮะสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวกลมนะถ้าเป็นเอาพูดถึงหัวกลมจะเป็นแบบนี้นะอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสาย USB นะฮะถ้าเส้น USB นะฮะเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เหมือนชาร์จมือถือเลยนะคะ ก็เอาหัว USB เนี่ยไปเสียบกับตัวหัวชาร์จเรานะฮะจะเป็นมือถือนะะเสียบเข้าไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบกับตัวไมโครโฟนนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่ชาร์จของเขาเนี่ยก็จะอยู่ใต้ด้ามไม้นะฮะก็ง่ายๆนะคะเวลาชาร์จเนี่ยก็ไฟก็จะขึ้นสีแดงนะคะแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะขึ้นสีน้ำเงินแต่ว่าเวลาเราชาร์จเต็มเนี่ยไฟก็จะดับนะคะโอเค ส่วนข้อต่อไปนะคะก็ว่าต่อหน้าจอทีวีได้ไหมอันนี้ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถต่อมือถือเข้า จอทีวีได้เราก็สามารถที่จะร้องเพลงผ่านไมโครโฟนเราได้นะคะส่วนวิธีการต่อนะคะที่เราที่เราเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้สาย HDMI นะที่มี 3 หัวนะคะสามหัวเนี่ยส่วนวิธีการต่อเนี่ยอาจจะต้องรบกวนลูกค้านะคะลองไปศึกษาดูนะคะเพราะว่าเขาจะตาม YouTube เนี่ยเขาจะมีวิดีโอสอนอยู่แล้วแหละนะะว่าต่อเข้ายังไงนะคะส่วนตัวไม้เนี่ยเราก็ต่อกับไอตัวมือถือนะคะตัวเราร้องเนี่ยก็จะไปออกนะคะที่ตัวลำโพงของตัวทีวีนะคะ โอเค แล้วก็ เมื่อกี้ลืมลืมพูดไปนะฮะไม่ดูดเสียงไหม แล้วก็ไม้เนี่ยเขาดูดเสียงแล้วล่ะนะคะคำว่าดูดเสียงก็คือหมายถึงว่าเวลาเราร้องเบาๆเนี่ย เสียงเราก็จะไปออกผ่านตัวลำโพงที่ไม้เลยนะฮะ แต่ถ้าเราเคยใครเคยเล่นของกอล์ฟเนี่ยที่เจอ ก็คือว่า ตะโกนแทบไปเสียงไม่ออกนะฮะ อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ดูดเสียงนะฮะ อีกอย่างคือหัวไม้เนี่ยที่เขาออกแบบมามีสองรุ่นนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะรับเสียงทางตรงนะคะถ้ารับเสียงทางตรงเนี่ยก็จะเป็นพวกรุ่นแรกๆนะอย่างเช่นพวกเย0 6 8แล้วก็ Q7 นะคะเวลาเราถือไม้เนี่ยให้เราถือประมาณนี้นะระยะนี้นะคะเพราะว่าเขารับเสียงทางตรงนะอย่าลืมทางตรงนะคะแล้วก็รุ่นถัดไปพวก Q11 นะคะ T008 เนี่ยเขาจะรับเสียง 360 องศา ก็คือไม่ว่าเราจะถือไม้ แบบไหนนะ มันก็จะสามารถรับเสียงเราได้นะคะเห็นลูกค้าบางคนเนี่ยไปถือไม้ที่เขารับเสียงทางตรงเนี่ยบอกว่า เอ๊ะทำไมไม่ไม่ดัง ถ้าเราถือแบบนี้มันจะไม่ดังหรือมันจะดังแบบเสียงค่อยๆ นะคะเสียงค่อยมากนะ ไม่ค่อยดังเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องถือแบบนี้นะคะโอเค โอเค ต่อไปก็จะเป็นว่าตัดเสียงดีแค่ไหนนะคะสำหรับรุ่นที่พอพอรุ่นปี 2 ปีนี้ที่เขาจะออกแบบมา มันจะเป็นรุ่นที่ตัดเสียงได้นะคะ คำว่าตัดเสียงได้นี่ไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกเพลงนะคะ เพราะว่าอย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับการบันทึกเสียงเพลงนั้นด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพลงที่เขาบันทึกเป็นแบบสเตอริโอหรือเป็นเขาเรียกว่าเส้นคู่ หรือว่ามี2แชนแนลนะคะแบบนั้นเนี่ยตัวไมล์เนี่ยเวลาที่เราไปกดคำว่าตัดเสียงนะเขาสามารถที่จะหาตำแหน่งของเพลงเจอ แล้วก็ตัดเสียงได้นะคะบางรุ่นเนี่ยคือพอเรากดไปเนี่ยมันก็จะตัดได้หมดเลยนะคะ อย่างเช่นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มีลำโพง 10 วัตต์ 2 ตัวรุ่นนั้น T08 เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันอยู่ 2 2 ฟังก์ชันก็ว่ากดครั้งหนึ่งก็ลดได้ประมาณ 50%ถ้าเรากด 2 ครั้งก็จะลด 100%นะคะค่ะแล้วก็พวกแอปพลิเคชันพวกคาราโอเกะพวกนั้นคือตัดได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นที่ลูกค้าเคยแจ้งมาคือพวก JOOX นะคะเพราะว่า JOOX มันก็จะเป็นเจ้าเดียวกับ QQ นะคะก็เป็นของเมืองจีนนั่นแหละนะคะ เพียงแต่ว่าเขาทำตลาดในเอเชียนะคะก็จะมีเพลงของเอเชียด้วยนะคะค่ะ ยังมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็ต่อลำโพงภายนอกได้ไหม และต่อลำโพงรถได้ไหม อันนี้ถ้าเกิดว่ารุ่นที่เขาออกแบบมามีไอตัวช่องที่เป็น 3.5 มิลนนะคะอันนั้นคือจะสามารถต่อได้เลย นะคะแล้วก็คือไปซื้อสายที่มันเป็นหัวกลมนะก็เลยบอกหรือไม่ก็บอกคนขายว่าเราจะเอาต่อช่อง AUX นะคะก็หัวกลมตัวเนี้ยไปเสียบที่ตัวไม้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบที่ตัวลำโพงเอ่อที่ที่รถนะคะช่อง AUX แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปปรับที่หน้าจอด้วยนะคะต้องไปกดคำว่า AUX in in ด้วยนะคะมันจะได้เสียงจะได้เข้าไปนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะ นะคำถามที่แบบเจอกันแบบเกือบทุกวันนะฮะก็มีลิสต์มาเท่านี้นะถ้าใครมีเพิ่มเติมก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะ เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ